ภารกิจหลักสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ 2 ภารกิจ ภารกิจที่ 1 คือการสร้างเว็บไซต์ หรือการสร้างร้านค้าออนไลน์ ซึ่งเราได้ดำเนินการไปแล้วในบทที่ 2 โดยการนำเสนอเนื้อหาของสินค้าและบริการที่โดนใจลูกค้าให้มากที่สุด เมื่อลูกค้าเห็นข้อมูล มีความปรารถนาต้องการที่จะสั่งซื้อสินค้าที่เรานำเสนอ ส่วนภารกิจที่ 2 ที่เราจะเรียนกันในบทเรียนนี้ คือการโปรโมทเว็บไซต์ หรือการโฆษณาเว็บไซต์ เพื่อให้กลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ที่เราสร้างขึ้นมาให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะหมายถึงโอกาสที่ลูกค้าจะตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าและบริการมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ดังนั้น ในบทเรียนนี้จึงได้กล่าวถึงการตลาดในการทำอีคอมเมิร์ซหรือการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ นับเป็นกระบวนการสำคัญในการผลักดันธุรกิจอีคอมเมิร์ซให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างสมบูรณ์และครบวงจร ซึ่งมีผลต่อการอยู่รอดของธุรกิจ การตลาดบนการดำเนินการแบบออนไลน์ จึงต้องอาศัยองค์ความรู้ที่เพิ่มเติมมากขึ้นไป จากการดำเนินการตลาดแบบปกติ ทั้งในส่วนการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และการเติบโตของโซเชียลเน็ตเวิร์ก